มาลองดูกันลองดูกันวันนี้จะได้ดีแต่ดีหรือเปล่าจัดไปเดี๋ยวดูมาถึงก็ไหล เลยว่ะมาถึงก็ไหลเลยหรอทำมันเล่นบายมาถึงก็ไหลเลยหรอเอ้ยเอาวะเอาวะทรงมาดีอยู่นะครับว่าทรงมาดีอยู่นะฮึบฮึบฮึบโอ้โหกูเพิ่งจะชมไปกูเพิ่งจะชมไปเมื่อกี้แม่งไม่แตกให้กูซะแล้วอุ้ยดอกตนี้เต็มกราฟอยู่ แต่มันไม่ไหลดิประเด็น ดีๆหน่อยเพื่อนดีๆหน่อยเฮ้ยเพิ่งจะชมไปเมื่อกี้แม่งไม่แตกซะแล้วไงเพิ่งจะชมไปเมื่อกี้มาทรงไม่แตกให้กูซะแล้ว ไปจัดฟีเจอร์แม่งเลยละกันมาร้อยหาสิบบาทเนี่ยไปจัดไปเลยกันแล้วกันครับผมมาขอดีๆนะ เพื่อนนะขอดีๆนะอย่าแกงกันเลย จริง อย่าแกงกันเยอะเลยเพื่อนโอ้โห โอ้โหเข็มปืดเลยนะจังหวะนี้เข็มปืดเลยเคด้วย โอ้ยเคด้วยเค ด้วยช่องแรกเคด้วย ช่องแรกว่าไงเคด้วย เคด้วยมาหรือไม่ว่าอุ้ยและเอมาแทนจังหวะนี้วายการันตีการแตกนะวายการันตีการแตกแบบนี้บอกเลยว่าจังหนับแน่นอนไหลๆไปเพื่อนสวยงามแล้วเป็นยังไงต่อเคด้วย 2 ช่องอย่างนี้ เคด้วยมันมาจนได้เว้ยแล้ววายการันตีการแตกมาแบบต่อแบบรอช้าทำไมอ่ะเอาหูจัดไปเลยครับริมพันไปหมดแล้วจังหวะนี้นะเอาเรื่องจัดจผมบอกได้เลยว่าเอาเรื่องจัดต่ดูมันไหลดีดูมันไหลเดี๋ยวเพื่อนเอาหูมาว่ะ มาว่ารางวัลก้อนใหญ่ก็โตก็แรกมาไว้ที่เรียบร้อยสิบาบาทไปครับผมเบ็ดงไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะเมื่อนะจัดไปจัดไปมาครับผมนี่แล้วมันมาอีกดอกเนี่ยอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้แรงตะลึงไปดยครับแล้วดูมันไหลดยเมื่อแล้วดูมันไหลดีเช็ดเคโอ้โหมาว่ามาว่าแล้ววางการันตีการแต่งมาแบบนี้อีกแล้วก็สวยงามอารามแท้แรงตะลึงไปดีครับจัดไปเมื่อไปยังไงต่อยังไงกันต่อล่ะ จังหวะนี้รางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาแบบรัวๆไปเลยนะ มาแบบรัวๆซุปเปอร์เมกาไปอีก153บาทเชกดเคโคตรเดือดโคตรมันนะเมื่อนะบอกได้เลยว่าโคตรเดือดโคตรมันนะครับผมนะฮะถ้าผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับ สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดไว้ได้เลยนะเมื่อนะมีพอรลับตลอดเช่นเคยนะเมื่อนะโอ้โหหลายดีขนาดนี้ต้องตามมานะจริงเมื่อนโอ้โหโหดจัดเลยวันนี้ งานเลี้ยงราชินีของเรามาจัดจัดเลยนะครับเมื่อนะโหแล้วดูรางวัลก้อนใหญ่โตมาอีก50บาทเช็ดเคแม่งมารัวๆเลยนะ ก้อนใหญ่ก้อนโตกูมารัวๆเลยว่ะจัดไป โอ้โห เมื่อกี้ถึงกระลินพันกันเลยทีเดียว แต่ไป 48 บาทเช็ดขี้ ทุนสามเอ้ย ทุน 250 ทุน 250 ดูมันแตกเต็มกราฟเช็ดโค โอ้โห แล้วเคด้วย โอ้โหคิดด้วยมช่องติด เสียดายช่องแรกไม่มา ถ้าช่องแรกมานะมือ เต็มกราฟแน่ๆเราต่อไปถ้าช่องแรกเคด่วยมานะเมื่อกี้กรอบทอง3ช่องติดเลยนะมานะแต่ไป353บาทนะครับ ผมซื้อไป 150แต่ไป350ก็ถือว่ากำไรเน้นๆเลยนะมานะโอเควันนี้ผมขอพักรีวิเท่านี้ก่อนละกันนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมและใครอยากตามมาเล่นนะเมื่อสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดไว้ได้เลยนะครับมีโปรรับตลอดเช่นเคยนะเมื่อนนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ